สำหรับประโยค亲爱的我想去买一些贝壳做的纪念品带给我们的两个孩子แปลว่าที่รักคะฉันจะไปซื้อเปลือกหอยเป็นของที่ระลึกให้ลูกทั้งสองของเรานะคำว่า亲爱的แปลว่าที่รัก มาจากคำว่าชินแปลว่าชิดใกล้ ตามด้วยคำว่าไปแปลว่ารักและคำว่าเตแปลว่าของคำว่า 我แปลว่าฉัน คำว่า想แปลว่าอยาก คำว่า去แปลว่าไป คำว่า买แปลว่าซื้อ คำว่า一些แปลว่า นิดหน่อย คำว่า贝壳แปลว่าเปลือกหอย ภาษาจีนจะวางคำนามหลักไว้ทางขวามือ คำนามขยายวางไว้หน้าคำหลัก คำว่า做的แปลว่าทำ คำว่าจีเนียนผีแปลว่าของที่ระลึก ให้สังเกตว่าในภาษาจีนจะเรียงลำดับคำขยายก่อนคำหลัก ในกรณีนี้ภาษาจีนต้องการบอกว่าเปลือกหอยทำจาก ของที่ระลึก ซึ่งเมื่อใช้ภาษาไทยก็คือ ของที่ระลึกที่ทำจากเปลือกหอยสำหรับคำว่าแต่แปลว่านำพาหรือพกพาคำว่าเด แปลว่าให้คำว่า我们แปลว่าพวกเรา的แปลว่าของคำว่า两个แปลว่าสองคนคำว่า孩子แปลว่าเด็กๆ ในที่นี้คือลูกๆสำหรับประโยค好的我แปลว่า โอเค ผมขอถามไกด์อีกสองสามคำถาม คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค ในภาษาอังกฤษ คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า还有แปลว่ายังมี คำว่า一些แปลว่าสองคน คำว่า问题แปลว่าคำถามหรือปัญหา คำว่า要 แปลว่าต้องการ คำว่า问แปลว่าถาม คำว่า导游员แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ